สวัสดีค่ะ ก็ขอต้อนรับนะคะสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปพิเศษนี้ดิฉันค่ะสุธิดาภูลเอียดนะคะ ก็เป็นติวเตอร์ที่จะคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยแนะนำแบ่งปัน จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะ แต่ที่แน่ๆคือดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ เกี่ยวกับการสร้างสารรค์งานสวยด้วย Photoshop นะคะสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะค่ะ ส่วนที่ใครจะทำออกมาครีเอทได้ น่าทึ่งนะคะขนาดไหนไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ความสร้างสรรค์ แล้วแต่กลิ่นในสมองของเราก็ว่าได้นะคะเป็นว่าตอนนี้อย่ารอช้าเลยค่ะ ดิฉันจะสอนเรื่องของการทำภาพโฆษณาอย่างง่ายๆสำหรับมือใหม่ เอาไปทำอะไร ถามก่อนอลองคิดซิว่าเราจะเอาภาพโฆษณานี้ไปทำอะไร หลายอย่างค่ะ เช่นโฆษณาอาจจะเอาไปแปะใน Facebook ในในเว็บบอร์ดประมาณนั้นนะคะ หรือจะทำเป็นแบนเนอร์ทำเป็นเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาในเว็บของเราเอง หรือแม้กระทั่งเป็นป้ายคอลัมน์ก็แล้วแต่ แต่สำหรับวันนี้อาจจะเป็นยกตัวอย่างก็แล้วกันค่ะ เป็นการเอาที่ที่ก็แล้วกัน ปกติไม่เคยสอนนะ ต้องขอบอก เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำป้ายภาพโฆษณาเพื่อที่จะไปแปะใน เฟซบุ๊กมันมีหลายเงื่อนไขมันมีหลายปัจจัยมากว่าจะทำยังไง ให้คนดึงดูดภาพของเรา มันจะต้องรก มันจะต้องเยอะหรือเปล่าภาพมันจะต้องแบบมีเขาเรียกอะไรสินค้าที่มีคุณภาพ มีพรีเซนเตอร์สวยๆหล่อๆไหมหรือจะต้องมีแสดงรายได้ที่อลังการล้านแปดซึ่งใช่ของเราหรือเปล่า อย่าไปแคร์ค่ะ เยอะหรือเปล่าต้องเป็นรายได้เยอะหรือเปล่า อย่าไปแคร์ค่ะ จุดสำคัญคือทำยังไงที่จะดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นให้เขาหันมามองเราด้วยความสนใจไม่ใช่มองด้วย เอ๊ะแล้วไงต่อ แล้วบอกทำไมอะไรเงี้ย คือทำยังไงก็ได้ให้ดึงจุดจุดคลายแม็กของเขาให้เจอให้ได้ของผู้สนใจให้เจอนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ตรงตรงนั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไปเรียนรู้เองก่อนเนาะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะโฟกัสในเรื่องของการทำภาพประกอบ สิ่งที่คุณต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ ถ้าเกิดใครที่อยู่ในทีมทเวนตี้วันมิลเนเนียที่ดิฉันเป็นเป็นซัพพอร์ตทีมดูแลอยู่คงจะได้ทราบกันแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำเว็บเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกอีกรอบนึง บอกกันปากเปล่าตรงนี้นะโจทย์เราเองนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีอะไรบ้าง 1. ข้อความเหมือนอย่างภาพที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยหนึ่งข้อความอ่าข้อความว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้าง สำคัญคืออย่าเยอะ แล้วข้อความนั้นเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่มีสักหนึ่งข้อความสองข้อความก็แล้วแต่ที่จะดึงดูดดึงดูดผู้สนใจอ่ะอย่างอย่างของฉันจะดิฉันจะทำแถบสีน้ำเงินเห็นปะคะเออสีฟ้าใช่ปะทำภาพโฆษณาง่ายๆสำหรับมือใหม่อ่ะดึงดูดใครคะ เราทำคลิปนี้เพื่อมือใหม่โดยเฉพาะ หรือใครที่ไม่เคยเป็น Photoshop หรืออาจจะแบบขาดทักษะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแบ่งปันก็แล้วกันเนาะหนึ่งคือเรื่องของข้อความ2ภาพ มันอย่างภาพนี้ค่ะ ภาพอันนี้เป็นเป็นโลโก้เว็บส่วนตัวของดิฉันนะ w w w b o n u s o n l i n e w s นะคะก็เอามาเป็นแบบเป็นโฆษณา นิดนึงเป็นแบรนด์อะไรอย่างนี้ของตัวเองอ่าวิธีการทำโลโก้สวยปะคะ สวย เออ ไม่มีใครชมชมเองซะหน่อยเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าเกิดอยากทำโลโก้เป็นเดี๋ยวติดตาม แต่ว่าตอนนี้เอามาเป็นภาพก่อน 2 คือ 1 คือข้อความ2คือภาพใช่ปะคะ3ลืมไม่ได้เลยก็คือ อาจจะแปะสักหน่อย บางคนไม่ต้องแปะก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแล้วแต่นะว่าจะทำภาพเป็นภาพโฆษณาธรรมดาทั่วไป เป็นภาพแบบสปีดอะค่ะ ภาพสปีดแบบโค้ดข้อความของของคนที่ประสบความสาเร็จอะไรเงี้ย เดี๋ยวดิฉันมีตัวอย่างให้นะคะ บางคนถ้าเกิดทำแบบพวกโฆษณาธุรกิจออนไลน์ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็แปะเขาเรียกว่า call to action ทำยังไง คือเห็นข้อความและเห็นภาพแล้วแล้วแล้วไงต่อ ก็อาจจะเป็นแปะลิงก์ข้อความเพื่อที่จะให้เขา connect กับเรา ดิฉันก็จะแปะข้างล่างไว้ว่าเป็นเหมือน imo school domain domain affiliate us เอาเว็บส่วนตัวอีกเว็บหนึ่งของฉัน อะไรเงี้ย แค่นี้เอง นี่คือเอาตัวอย่างของของป้ายป้ายโปเตอร์มา มาบอกให้คุณได้ฟัง แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นค่ะ เราต้องมีความรู้ด้วย เราเป็นมือใหม่ เราต้องรู้ด้วยว่าภาพแบบไหนควรจะหรือไม่ควรจะควรจะอะไรควรจะใช้ ควรจะออกแบบลักษณะนั้น หรือไม่ควรจะเป็นลักษณะนั้น ต้องบอกก่อนว่าในที่นี้ ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู ไม่ใช่แบบอ่าโปรเฟชชั่นอลในด้านของการออกแบบขั้นเทพ ก็ว่าได้แต่ดิฉันมีทักษะที่จะมาแบ่งปันอ่านะคะสุธิดาภูลเอียดก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็อดีตที่ผ่านมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะก็ศึกษาเรื่องของการดีไซน์นะคะการสื่อสาร เพื่อการตลาดเรียนการสื่อสารมวลชนมาเพื่อการตลาดอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยพอจะมีทักษะตรงนี้อยู่บ้าง เพราะฉะนั้นอาจจะมีความรู้มากรู้น้อย ก็ขออภัยสำหรับใครที่เป็นกูรูขั้นเทพแล้วแบบมาแวะดู ถ้าเกิดมีผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัย แล้วสิ่งที่ดิฉันจะสอนในวันนี้ค่ะ เป็นลักษณะเดียวกับคล้ายๆกับในหนังสือแหละ แต่ดิฉันจะสอนแบบจับมือทำ และที่สำคัญคือศัพท์ที่ดิฉันจะใช้เนี่ย เอาแบบง่ายคือบ้านๆอืมเอาแบบพอเข้าใจ ให้คุณเห็นภาพให้คุณจดจำภาพจำไอคอนได้ก็พอละมือใหม่หัดใช้ Photoshop นะคะ โอเค อ่าดิฉันยกตัวอย่างก็แล้วกันก่อนที่จะไปถึงนั้นเราต้องมาแยกแยะก่อนว่า อันไหนควรหรือไม่ควรจะมันอย่างที่ดิฉันบอกตะกี้อ่ะมันอย่างภาพนี้เนี่ย เอ๊ะทำยังไงนะ ให้ภาพบุคคลเนี่ยมันเป็นภาพแบบฟูฟูฟ่องฟ่องอ่าอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นเป็นแบบฟูฟ่องเออแล้วก็ใส่ภาพจัดยังไงดีให้มันน่าสนใจ เห็นวันอันนี้ภาพเนลสันใช่ไหมคะที่เนลสันมองข้อความ อันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์นี่คือภาพทั่วไปคือก็คือเตรียมแค่ข้อความกับภาพ คือบางคนเนี่ยอยากจะสร้างบล็อกสร้างแฟนเพจคือคิดไม่ออกว่าทำแฟนเพจอะไรอาจทํทำแฟนเพจเกี่ยวกับสปีดเกี่ยวกับการรวบรวมคำคมของของอผู้สำเร็จก็ได้ นะคะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาทำป้ายอย่างเงี้ยทำเป็นของตัวเองมีอะไรบ้างง่ายมากแค่มีภาพ แล้วก็ข้อความ แค่นั้นพออืมก็ได้นะคะ อ่ะ ต่อไปภาพตัวอย่างต่อไป อันนี้ที่ฉันก็ลองทำมาถามว่าจริง ๆสวยไหมส่วนตัวสวย แต่ส่วนตัวพอมองอีกทีปุ๊บเยอะไปหน่อย คือ คือจริง ๆต้องอ่านตั้งแต่ต้น คือเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่ที่ฉันบอกว่าให้เตรียมข้อความใช่ไหมคะ แล้วก็โค้ดคำว่าประโยคไหนที่เราจะเน้นเป็นพิเศษ เหมือนอย่างที่ฉันยังบอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตทำเงินอ่าอยากจะทำโฆษณาเกี่ยวกับป้ายโฆษณาอย่างเงี้ย แล้วฉันก็อธิบายร่ายยาวไป ส่วนตัวถามว่าภาพลักษณ์มองส่วนตัวแล้วคือมันสวยไง มันสวยดูดี แต่ไม่น่าสนใจเอาตรงๆนะนี่นี่นี่คือออกแบบเองแต่ไม่น่าสนใจ เพราะอะไร เพราะมันเยอะมันมันดึงดูดแค่ตรงเนี้ย แต่คือมัน เออ มันเห็นแล้วมันมันลายตาดีลายตาไม่ดีนะ แต่ว่า คือ เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่า อันเนี้ย มันไม่เหมาะ เพราะว่ามันเยอะไปข้อความนี่แค่ไม่กี่บรรทัดนะคะ เพราะฉะนั้นลองคดคำคดคำประมาณสักสองสามประโยคทำยังไงให้เขาอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเก็ตจึ๊กในใจแทงเข้าไปในใจ หรือไม่ก็เฮ้ย แล้วอะไรต่อฉันอยากรู้อะไรเงี้ยมันได้จริงเหรอมันทำได้จริงเหรอมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยแล้วเกิดการ แอคชั่นกับเราก็คือเหมือนการคลิกเข้าไปในเว็บอันดิฉันก็จะมีเว็บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่เทียนบอกว่าให้เตรียมภาพจำได้ไหมเตรียมภาพเตรียมข้อความแล้วก็เตรียมเว็บของเราไว้เพื่อจะให้เขาแอคชั่นกลับมา บางคนไม่มีเว็บค่ะใช้แบบไลน์อะไรเงี้ยบางคนขายของใช่ไหมขายของออนไลน์ก็ไลน์เลขไลน์ชื่อ Facebook อะไรก็ว่ากันไปอ่าเหมือนของดิฉันก็จะใส่เว็บประมาณนี้ค่ะ อยากรู้ว่าได้จริงหรือไม่คลิกมาหาดิฉันอาจจะมีข้อความให้เขาแอคชั่นเข้ามาก็ได้ หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ดีไซน์ แต่อันนี้คือพลาดอย่างเดียวคือพลาดนี่แบบไม่มีภาพ คือถามว่าจริงๆมันเป็นกฎข้อบังคับตายตัวไหมไม่ค่ะ มันแล้วแต่ดีไซน์แต่อันนี้คือแบ่งปันคุณมาตรงนี้แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปฟรีคลิปฟรีที่ฉันจะทำขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เจาะจงในเดี๋ยวตอนท้ายดิฉันจะแปะ แอคชั่นที่จะมาถึงดิฉัน ใครอยากจะแบบมามีส่วนร่วมมาให้เราเป็นติวเตอร์ให้พิเศษพิเศษนะ เดี๋ยวรอฟังติดตามท้ายรายการกันแล้วกันเนาะอ่ะต่อไป คือต้องต้องให้คุณแยกแยะให้ออกก่อน อันนี้ที่ฉันขออนุญาตค่ะ ขออนุญาตคุณกิติทัศน์วัสตินะคะ ที่หยิบตัวอย่างอ่าโปสเตอร์โฆษณาแอดวานซ์คอร์สมาให้ทำยังไงนะ ถึงจะแบบมีกรอบเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยมนๆอย่างเงี้ยสวย เออขีดเส้นใต้สีแดงทำยังไง แล้วไอไอคอนอย่างเงี้ยทำเองได้หรือเปล่าเพราะว่าดูในอินเทอร์เน็ต เข้า Google พิมพ์คำว่าไอคอนแล้วไปที่ Image เพื่อที่จะหาภาพอ่าบัตทอนที่จะเป็นบัตทอนพวกอ่า call to action คือการการคลิกอะค่ะป้ายไอโลโก้อย่างเงี้ยทำเองได้ไหมทำได้ เออ เดี๋ยวค่อยสอนปิดไปก่อน อยากให้ดูตัวอย่างว่ากราฟิกดีไซน์มันมหัศจรรย์แค่ไหน อันนี้ที่ฉันทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างค่ะ ให้มันเกิดการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยให้คุณไปดูอ่ะมันอย่างตรงเนี้ยทำยังไงให้มันเป็นขอบเหลือง ทำอย่างเงี้ยทำยังไงตัวอย่างนะคะ อันนี้ควรจะหรือไม่ควรจะมันแล้วแต่การเอาไปใช้เหมือนอย่างอันเนี้ยดิฉันจะเอาไปใช้ในการในการอ่าเป็นเป็นแรงกระตุ้น ในการทำ PPV อ่าว่ากันไปก็ปิดได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แล้วแต่อีกอันนี้เก็บไปก่อนของดี ตอนท้าย อ่ะทำหนังสือแบบนี้ทำยังไง อืมอืมไม่ยากไม่ยาก ตอนนี้ถ้า ถ้าเกิดว่าใครที่มีเครื่องมือ Photoshop ที่เรียกว่า Ninja Ninja Graphic Toolkit อ่า คงจะคงจะเคยเห็นการทำ e-cover หรือว่าหนังสือพวกพวกออกแบบป้ายปกป้ายอย่างเงี้ยบ้าง แต่ว่าไอหนังสือเล่มนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวฉันมีเทคนิคมีของดี มาปล่อยให้ เราติดตามก็แล้วกันอันอ่าซับสกายไว้นะคะ ต่อไปอันนี้โลโก้บอกไปแล้วว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมีสอนแน่นอนอ่านนี่เป็นนิตยสารแมกกาซีนทำแบบอย่างเงี้ยทำไงมีสอนมีสอน แล้วทํทำเป็นชาร์ตแบบแบบเป็นชาร์ตชี้อย่างเงี้ยเออทำยังไงจริงๆนี่อทั้งหมดนี้ดิฉันไม่ได้ออกแบบเองนะ ดิฉันแค่ดีไซน์ว่าควรจะวางตรงไหน แค่นั้นเอง แล้วเอาแบบจุดดึงดูดมาประมาณนั้นนะคะ อ่าโอเคค่ะต่อไป ป้ายสุดท้ายที่จะเป็นตัวอย่างก่อนที่จะไปเริ่มสร้างสรรค์งานสวยด้วย Photoshop แบบมือใหม่อย่างเราๆกันนะคะให้ดูป้ายโฆษณานี้ค่ะที่ฉันทำขึ้นมาเพื่อให้คุณเห็นว่าตรงไหนควรหรือไม่ควรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำป้ายโฆษณาที่ี่ฉันทดลองมาเขาเรียกอะไรนะเพื่อที่จะใช้ทำโฆษณากับต่างประเทศนะคะคือต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยส่วนตัวนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะ ถามว่าส่วนตัวถ้าเกิดคนไม่เคยทำเนี่ยมีหลายคนมองว่ามันสวย คือคือต้องบอกต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถามว่าไอ้สวยเนี่ยมันสวยสวยแบบโดนๆหรือว่าสวยแบบยังไงนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณอยากจะทำป้ายโฆษณาแบบดึงดูด คนให้คนสนใจแล้วแบบอยากจะคลิกเข้าไปหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยอ่าอย่าเยอะอันแรกคืออย่าเยอะเกินไปอย่างที่บอกค่ะเตรียมข้อความไม่กี่ข้อความพอสักสสองาม 3-4บรรทัดอ่นพอสวย แล้วก็ call to action ก็คือเว็บไซต์ หรือว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้สนใจติดต่อเราได้นะคะ3ก็คือภาพ ถามว่าตรงนี้เนี่ยให้ดูยกตัวอย่าง เพราะว่าอยากจะให้คุณได้รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรนะคะ อย่างแรกเลยมาดูบรรทัดแรกกันก่อนค่ะ คือจริงๆน่าจะสอนจะยกตัวอย่างอย่างนี้ให้มันดูง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อเราเห็นภาพเนี่ยเราจะจดจำได้ว่าอันไหนเนี่ยมันดีหรือไม่ดี ทั้งหมดเนี่ยเอาส่วนตัวเลยนะภาพรวมเนี่ยดิฉันถือว่าให้แค่ให้แค่ไอเดียค่าไอเดีย0.01%ก็พอเออให้แค่ค่าไอเดียก็แล้วกัน แต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าเราเราจะหนักแล้วว่าเราอยากจะทำโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้สนใจ เพื่อให้เขาคลิกไว้ต่ออย่าเยอะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเขาหมดแล้วเนี่ยคือมันไม่เกิดการ อยากรู้อยากเห็นอะไรแล้วอะคือเราบอกแล้วว่าจะได้อะไร แต่ว่าก็คือคนตีตนไปก่อน ถ้าเกิดโดยเฉพาะงานออนไลน์เนี่ย หลายคนคงจะตีคนที่แบบเขาเคยมีประสบการณ์อะประสบการณ์ที่แย่ๆเขาอาจจะตีตนไปก่อนแล้วว่าเฮ้ย ธุรกิจเนี้ยมันก็คือการโฆษณานั่นแหละ การโพสนั่นแหละ สมัครแล้วก็คือไปโพสโพสโพสแค่นั้นจบ โพสแล้วได้อะไร ได้สิ่งที่ที่เราใส่ไว้ในโฆษณานี่แหละค่ะ อ่าบอกเขาหมดแล้ว มันก็ไม่เกิดการน่าสนใจ เออ เพราะฉะนั้นคุณต้องไปครีเอทเราเองว่าข้อความแบบไหนที่ทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันใช่มันโดนแล้วอยากจะคลิกเข้าไปดูซิว่ามันมีอะไรต่อเอออย่างนั้นดีกว่านะ อันนี้ให้เทคนิคไว้ไม่ได้ไม่ได้เขียนข้อความแปะไว้ให้นะคะ ลองไปจดไปจำเอาเอง มาถึงเรื่องของการดีไซน์ของเรากันบ้างค่ะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมีก็คือเรื่องของสีต้องห้าม สีต้องห้ามสีไหนอย่างเช่น พวกสีสีสะท้อนแสง ไม่ควรที่จะมาอยู่ด้วยกัน เหมือนอายกยกตัวอย่างเหมือนอย่างพื้นเหลืองอย่างเงี้ย พื้นเหลืองแล้วเราต้องการแบบสวยๆเอาสวยๆเอางั้นเอาสีฟ้าๆก็แล้วกันนะสีฟ้าแจ่มๆเราชอบสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราไปเขียน อ่าไปเขียนสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นเป็นตัวนี้นะคะ เออ อ่ะเห็นไหม ถ้าเกิดพื้นฟ้าพื้นเหลืองกับอักษรสีฟ้าอักษรสีเขียวอะไรก็แล้วแต่คือเคยเห็นเยอะมากอะถ้าเกิดว่าคุณได้ได้ใครที่เป็นทีมทเวนตี้วันสมาชิกทีมทเวนตี้วันคงจะลิ้นพันนะคะก็คงจะได้เห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วว่า สีต้องห้ามสำคัญคือสีพวกสะท้อนแสงต่างๆ ไม่ควรมีอย่างยิ่ง เพราะว่าคุณทำไป มันไม่ได้เป็นการดึงดูดผู้สนใจค่ะ มันเป็นการถีบผู้สนใจออกไปจากเว็บของคุณไปจากหน้าโฆษณาของคุณ นะคะสองสำคัญก็คือเรื่องของขอบสีต่างๆคือตอนนี้เอาตรงๆนะมันหาจุดเน้นไม่เจออะเฮ้ยหมื่นเหรียญมันก็น่าสนใจว่ะ ฟรีเจ็ดวันมันก็น่าสนใจว่ะ มันน่าสนใจหมดจนจนความสนใจของเราถูกแบ่งไปอะของผู้สนใจเนอะอออกไหมคะ เราต้องโฟกัสผู้สนใจให้อยู่ณจุดจุดเดียวที่เราโฆษณา ถ้าหมื่นเหรียญก็คือหมื่นเหรียญ อย่างอื่นอาจจะเป็นแบบใส่สีพื้นทั่วไปทึบๆ เออให้มันน่ายมันพออ่านปกติแต่ไม่ใช่ เอาจุดดึงดูดของทุกอย่างมารวมกันนะที่เดียวกัน มันจะกระจายความสนใจออกไปเนาะ อันนี้สั้นๆง่าย ๆ เลยค่ะ อันแรกคืออย่าเยอะสองคือสีต้องห้าม อย่าใช้ ใช้คำว่าอย่าดีไหมไม่ควรดีกว่าคุณคิดเองได้ว่า ว่าดีหรือไม่ดีเพราะอะไรคะคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราทำโฆษณาแล้ว อย่านึกแต่ว่าฉันทำแล้วเออมันสวยว่ะอย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยว่า ถ้าเกิดว่าใช้สีสะท้อนแสงคนมาอ่านแล้วมันแสบตาหรือเปล่ามันแสบตาแล้วคนจะทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทนอ่านจนถึงสุดท้าย ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีต่อสายตาเขาเขาก็ปิดหนีจบง่ายๆและอย่างที่สำคัญคือข้อความเนี่ยอย่ากระจายสิ่งที่ดึงดูด เพราะอะไรคะ เพราะว่าเมื่อสิ่งดึงดูดที่ถูกกระจายไปเขาก็จะไม่เกิดความความอยากที่เขาอยากรู้อยากเห็นมันจะน้อยลง อันนี้บอกไว้คร่าว ๆ EP นี้เป็น EP ที่จะแนะนำพื้นฐานของมือใหม่ในการใช้ Photoshop ตอนแรกจะบอกว่าอาจจะโฆษณาเสียงไม่มีแล้วขออภัยอาจจะโฆษณาจะทำภาพโฆษณายังไงให้ดึงดูดผู้สนใจแบบเอาง่าย ๆ ตามพื้นฐานนะคะแต่ว่าเอาคลิปนี้เนี่ยสั้นๆ เดี๋ยวไปต่อภาค 2 ในคลิปหน้าก็แล้วกัน ติดตามกันได้ที่ลิงก์ที่โผล่ในหน้า YouTube ตรงนี้หรือว่าด้านใต้ซับสไครต์นะคะ ที่ปุ่มซับสไครต์กดซับสไครต์ด้วยเผื่อว่าต่อไปเนี่ยดิฉันมี ข่าวสารดีๆ หรือว่ามีวิดีโอเด็ดๆแบบแบบฟรีๆมาให้เออแจกฟรีแบบวันฟรีอะไรเงี้ยซับสไครต์นะคะ หรือว่าดูข้อมูลได้ต่อไปว่าาจะทำป้ายโฆษณานะคะ แบบพื้นฐานแบบเบสิกอย่างเงี้ยทำยังไงดิฉันจะแปะไว้ใน YouTube ตรงนี้ที่คุณเห็นนะคะ ตอนนี้ลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชม แล้วก็หวังว่าคงจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับมือใหม่ หัดใช้ Photoshop ได้นะคะ